สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับผมนายปิยมณัะวรวิทย์รัตนกุลในวันนี้ ผมจะมานำเสนอรูปแบบการเปิดโปรแกรม PowerPoint บนกระดาน Interactive Whiteboard เราคงคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับ กับโปรแกรมนำเสนอ PowerPoint และเมื่อเราจะนำมาใช้ร่วมกับกระดาน Interactive Whiteboard นะครับ สามารถเปิดได้ 2 รูปแบบหลักด้วยกันนะครับคือรูปแบบที่ อาศัยโปรแกรมไวท์บอร์ดกับรูปแบบที่ไม่อาศัยโปรแกรมไวท์บอร์ดนะครับสำหรับรูปแบบที่ไม่อาศัยโปรแกรมไวท์บอร์ดนะครับ เราสามารถทำงานมีปฏิสัมพันธ์ไปบนตัวกระดานได้เลยนะครับ แทนการคลิกเมาส์ เมื่อเราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับ แล้วก็เซตค่าของกระดานเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถเปิดไฟล์โปรแกรม PowerPoint ได้เลยนะครับ โดยการดับเบิลคลิกเข้าไปที่ไฟล์ของ PowerPoint นะครับ ที่เราทำไว้เซฟไว้อยู่ในเครื่องนะครับ ก็จะเข้าสู่โปรแกรม PowerPoint นะครับ และเมื่อจะนำเสนอภาพนิ่งนะครับ เราก็สามารถคลิกที่ปุ่มนำเสนอภาพนิ่งได้เลยนะครับ แล้วการกด next slide นะครับ ก็คือคลิกไปบนตัวกระดานได้เลยนะครับ แทนการคลิกเมาส์ คลิกหนึ่งครั้งนะครับก็ไปหน้าถัดไป คลิกหนึ่งครั้งไปหน้าถัดไปสำหรับการคลิกไปหน้าถัดไปหรือว่าย้อนกลับนะครับ เราสามารถใช้ร่วมกับฟังก์ชันลัดนะครับที่อยู่บนตัวกระดานนะครับ แถวทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็แถวทางด้านขวานะครับ คือตัว next page นะครับ แล้วก็ previous page นะครับ next slide previous slide นะครับนี่คือรูปแบบที่1นนะครับ แบบที่ไม่อาศัยโปรแกรม whiteboard นะครับ แล้วเราก็สามารถขีดเขียนนะครับอะไรลงไปบนนี้ได้นะครับ โดยอาศัยฟังก์ชันปากกาของโปรแกรม PowerPoint นะครับ ปกติเราจะเรียกคำสั่งปากกาขึ้นมาโดยการกดคลิกขวานะครับสำหรับการกดคลิกขวาบนตัวกระดานนะครับ สามารถทำได้โดยการ สัมผัสค้างไว้ประมาณ2หรือ3วินาทีนะครับ จะปรากฏกราฟิกรูปวงกลมขึ้นมานะครับ จากนั้นให้เราปล่อยนะครับจะเป็นการคลิกขวา แล้วก็เลือกมาที่คำสั่งตัวเลือกตัวชี้นะครับแล้วก็ประกาศ แล้วเราก็จะได้ประกาศขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับ สามารถเขียนลายลงไปบนนี้ได้เลยนะครับ บนตัวโปรแกรม PowerPoint นะครับสำหรับรูปแบบถัดไปนะครับคือการเปิดโปรแกรม PowerPoint นะครับ โดยอาศัยโปรแกรม Whiteboard นะครับโอเค เดี๋ยวเราปิดตัว กระดานออกมาก่อนนะครับปิดตัวเ o w เ r p o i ขึ้นมาก่อนสำหรับการอาศัยโปรแกรมไวท์บอร์ดนะครับก่อนืนเลยนะครับให้เราเปิดโปรแกรมไวท์บอร์ดขึ้นมานะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรมไวท์บอร์ดขึ้นมาแล้วนะครับ เราสามารถสลับไปที่ Desktop Mode นะครับคือโหมดของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ โดยการกดที่คำสั่ง Switch Mode นะครับแถบทางด้านข้างนะครับ ฟังก์ชันลัดตัวที่ 5นะครับ จะเป็นการสลับโหมด กดอีกครั้งหนึ่งก็สลับไปแบบเดิมนะครับ จะสังเกตว่า ตัวที่เป็นโปรแกรมกระดานไวท์บอร์ดนะครับ จะมีแถบเครื่องมืออยู่ 5แถบนะครับ1 2 3 4 5นะครับ แล้วก็จะมีหน้าสไลด์นะครับ แสดงอยู่ว่ามีอยู่ทั้งหมดกี่หน้าจากทั้งหมด อยู่หน้าที่เท่าไหร่จากทั้งหมดมีกี่หน้านะครับ แต่เมื่อเราสวิชโหมดกลับไปที่เดสก์ท็อปโหมดนะครับ เครื่องมือนะครับจะอยู่อยู่แถบเดียวนะครับ คือแถบโฮม นะครับสามารถปิดได้ย่อได้แบบนี้นะครับ โดยการคลิกไปที่แท็บด้านบน แล้วก็หน้าสไลด์ก็จะไม่มีแล้วนะครับ เพราะว่ามันเป็นหน้าเดสก์ท็อปของการทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์เลยนะครับ จะไม่ได้บอกว่ามีทั้งหมดกี่หน้าจากหน้าที่เท่าไหร่นะครับจากนั้นนะครับเมื่อสู่เดสก์ท็อปหมดแล้วเราก็สามารถคลิกแทนน้องไปบนนี้ได้เลยนะครับเช่นเดียวกันก็กดที่สไลด์โชว์นะครับ นี่คือแบบที่อาศัยโปรแกรมของไวท์บอร์ดนะครับ คลิกไปหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเปิดไปหน้าถัดไปนะครับ หรือว่าย้อนกลับนะครับก็เช่นเดิมนะครับฟังก์ชันลัดแถบทางด้านข้างนะครับ ทีนี้เมื่อเราต้องการจะขีดเขียนอะไรลงไปเพิ่มเติมนะครับ เราสามารถกดได้นะครับ เลือกที่ฟังก์ชันปากกานะครับ แต่ทีนี้เมื่อเราเลือกฟังก์ชันปากกาแล้วนะครับ จะสังเกตว่าจะมีเมนูเพิ่มขึ้นมานะครับคือ previous slide next slide stop mouse นะครับแล้วก็ตัว แอดออนเสริมของโปรแกรม Microsoft นะครับ แล้วก็ที่แถบทางด้านบนนะครับ จะสังเกตว่ามีเพิ่มขึ้นมานะครับ อยู่หน้าที่2นะครับจากทั้งหมดมี 2 หน้า เมื่อเราขีดเขียนอธิบายอะไรลงไปเพิ่มเติมบนนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับ ถ้าจะไปหน้าถัดไปนะครับ เราสามารถกดได้ที่ next slide นะครับ จะสังเกตว่าแถบทางด้านบนนะครับ ตัวโปรแกรม Watchboard จะทำการ import รูปภาพนะครับงหน้าสไลด์ PowerPoint มาที่ 1 หน้าสไลด์ Whiteboard นะครับ ไปเรื่อยๆ ไปเรื่อยๆ นะครับ เมื่อเราทำการนำเสนอเสร็จแล้วนะครับ ก็สามารถกดปุ่มหยุดการนำเสนอได้ตรงนี้นะครับ แล้วตัวโปรแกรมก็จะถามว่าเราจะฝังตัวรูปภาพนะครับ เราจะฝังตัวลายเส้นที่เราขีดเขียนอะไรเพิ่มเติมลงไปในโปรแกรม PowerPoint ด้วยไหมนะครับ ถ้าต้องการกด yes นะครับ ถ้าไม่ต้องการก็กด no นะครับ จะสังเกตว่าเมื่อสักครู่ที่เราขีดเขียนอะไรลงไปเพิ่มเติมอยู่สไลด์ที่สไลด์ที่14นะครับจะสังเกตว่ามีรูปร่างเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้นะครับมันจะฝังเข้าไปในตัว PowerPoint ได้เลยแล้วเราก็สามารถเซฟทับลงไปในตัว PowerPoint ได้ด้วยนะครับ อีกรูปแบบหนึ่งนะครับ อีกรูปแบบหนึ่งก็คือการอาศัยโปรแกรมไวท์บอร์ดเช่นเดียวกันนะครับขออนุญาตกลับไปซูมโหมดไวท์บอร์ดธรรมดาก่อนนะครับเดี๋ยว ทำหน้าสไลด์ใหม่ก่อนเนาะอีกรูปแบบนี้นะครับก็คือการเเรียกว่า Screen Annotation นะครับ อย่างที่ เคยสาธิตไปแล้วเมื่อครั้งที่ผ่านมานะครับมาที่แท็บเครื่องมือนะครับ ฟังก์ชันจัดการเกี่ยวกับสไลด์นะครับ แล้วก็ Screen Annotation นะครับ จากนั้นนะครับเลือกที่ PowerPoint นะครับ แล้วก็นำเสนอภาพนิ่งนะครับ ลักษณะเช่นเดียวกันนะครับ ก็คือแบบเมื่อสักครู่นี้ ที่เป็น Desktop Mode ก็สามารถขีดเขียนแล้วลงไปเพิ่มเติมบนนี้ได้ด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่านำเสนอเสร็จแล้วนะครับ ก็กดที่ปุ่มหยุดภาพนิ่งนะครับ หยุดการนำเสนอ แล้วมันก็จะถามไปเลยนะครับว่าจะฝังตัวลายเส้นที่เขียนไปบนเครื่องอบนโปรแกรมบนไฟล์ PowerPoint ไหมนะครับ ทุกครั้งนะครับทุกทุกครั้งที่เรากด next slide นะครับมันก็จะทำการ import ให้1สไลด์1 หน้าสไลด์ powerpoint นะครับ มาที่ 1 หน้าสไลด์ของ whiteboard นะครับ อีกรูปแบบหนึ่งนะครับคือการ import เข้าไปโดยตรงนะครับ ตั้งแต่ก่อนเริ่มเปิดไฟล์เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งไฟล์ใหม่ก่อนนะครับมาที่ home แล้วก็เปิดไฟล์ใหม่ตอนนี้ผมเปิดโปรแกรม whiteboard แล้วก็เป็นไฟล์ใหม่แล้วนะครับ สังเกตที่แถบด้านบนนะครับเป็น 1ทับ1นะครับ มีอยู่1หน้านะครับ ทีนี้ถ้าเราต้องการจะ import ไฟล์ PowerPoint เข้าไปนะครับ สามารถเลือกได้ที่เมนูไฟล์นะครับ แล้วก็ import นะครับ จากนั้นนะครับเลือกที่ import นะครับ PowerPoint ที่เราที่เราทำไว้นะครับ แล้วก็กด open รอสักครู่หนึ่งนะครับ ตัวโปรแกรมนะครับก็จะทำการ import PowerPoint นะครับงหน้าสไลด์ PowerPoint นะครับมาที่ 1 หน้าสไลด์ whiteboard นะครับ เมื่อตัวโปรแกรม Import ตัวไฟล์ PowerPoint เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตว่า ทุกหน้าของ PowerPoint นะครับก็จะมีจำนวนหน้าเท่ากันบนตัวโปรแกรม Whiteboard นะครับ และนี่คือรูปแบบการเปิดโปรแกรม PowerPoint บนกระดาน Interactive Whiteboard นะครับซึ่งอาศัยโปรแกรม Whiteboard และไม่อาศัยโปรแกรม Whiteboard นะครับเราสามารถเลือกเปิดได้ตามรูปแบบตามความเหมาะสมของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้า สำหรับตอนนี้ขออนุญาตลาไปก่อน สวัสดีครับ